สำหรับประโยค u n t u อ apa นี้แปลว่า นั่นใช้ทำอะไรคำว่าุนตุกแปลว่า เพื่อ สำหรับคำว่าอปาแปลว่า อะไรคำว่านี้แปลว่า นั่น ประโยคนี้หากแปลตามตัวอักษรคือ นั่นเพื่ออะไร สำหรับประโยค ini adalah parutan แปลว่านั่นคือที่ขูดมะพร้าว ว่า adalah แปลว่า คือคำว่า parutan แปลว่าถูกคำว่า kelapa แปลว่า มะพร้าว ในภาษาไทย ที่ขูดมะพร้าวในสมัยก่อนมักจะนำไปติดกับที่นั่งที่ทำเป็นรูปกระต่ายจึงมีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยว่า กระต่ายขูดมะพร้าว